สำหรับประโยค这里就可以请问您怎么了แปลว่าแจ้งความที่นี่ได้เลยครับ เป็นเรื่องอะไรครับ คำว่า这里แปลว่าที่นี่ คำว่า就แปลว่าก็คำว่า可以แปลว่าได้ คำว่า请问แปลว่าขอเรียนถามหรือขอถาม คำว่า您แปลว่าคุณ คำว่า怎么 แปลว่าอย่างไรคำว่าหลังแปลว่าแล้ว ประโยคนี้มีความหมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณสำหรับประโยค有人偷了我的护照แปลว่ามีคนขโมยหนังสือเดินทางของฉันคำว่า有แปลว่ามี คำว่า人แปลว่าคน คำว่า偷แปลว่าขโมยคำว่า了แปลว่าแล้ว คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า的แปลว่าของ คำว่า护照แปลว่าหนังสือเดินทาง